ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิพาชาแนลอีกแล้วนะคะ วันนี้เสนอเมนูต้มยำปลานิลค่ะ ค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง มีหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม มะเขือเทศ มะนาวพริกแดงสดพริกคั่ว ผักชีฝรั่งตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะคะ แล้วก็จะมีพริกป่นนะคะ เพิ่มความเผ็ด นิดหน่อยนะคะ น้ำปลา เกลือค่ะ เห็ดนางฟ้า แล้วก็ปลานินนะคะ ปลานินเนี่ยเราจะล้างด้วยน้ำเกลือ หรือว่าจะใส่แป้งสาลีในผสมด้วยนะคะ จะช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ ค่ะ เดี๋ยวเราจะรอ ให้น้ำเดือดสักครู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข่าตะไคร้นะคะ มแดงกระเทีย จากนั้นก็ใส่ปลาดินลงไปนะคะ เมื่อกี้ลืมใส่เกลือเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะช้อนฟองออกนะคะ อเดือดไปสักพักเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะ จากนั้นเราก็ใส่เห็ดนะคะ พอปลาเริ่มสุกแล้วเนี่ย เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกนะคะ person ามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะ สุกแล้วนะคะ จากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะ จะปิดเตาแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะ แล้วก็พริกคั่วค่ะ ตำด้วยใบผักชีฝรั่งนะคะ ลองชิมดูนะคะ จะอร่อยหรือเปล่า ตักมาชิมดูก่อนนะคะ ดี๋ยวเราจะชิมนะคะ อืมอร่อยเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตักใส่ชามนะคะ ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ เสร็จแล้วค่ะ ต้มยำปลานิลนนะคะ รสชาติแซ่บๆ นะคะ หรือในกรณีที่เราต้องการที่จะเป็นต้มยำปลานิลน้ำข้นนะคะ เราก็จะใส่นมจืดลงไปด้วยนะคะ แบบนี้ค่ะ เทลงไปเลย แล้วเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยนะคะ เพิ่มความแซ่บเราก็จะคน เสร็จแล้วค่ะ ต้มยำปลานิลน้ำข้นนะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบน้ำใสก็แบบนี้ค่ะในหม้อนะคะค่ะทำครั้งหนึ่งได้สองแบบเลยนะคะ ทั้งน้ำใสแล้วก็น้ำข้นด้วยค่ะ จากนั้นเราก็จะบีบมะนาวใส่นะคะ เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของนิพาชาแนลนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ я